พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวัตกรรมโลหะดามกระดูกสันหลังของไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังรุนแรงจากปัญหาการดึงรั้งของเส้นประสาท เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อม เยอะมากเลยนะครับ ใช่แล้วค่ะ การรักษาส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดโดยการนำสกรูโลหะแผ่นโลหะมายึดข้อกระดูกสันหลังทำให้กระดูกเชื่อมกัน ซึ่งน่ายินดีว่าตอนนี้คนไทยสามารถพัฒนาโลหะดามกระดูกเหล่านี้ได้เองแล้วด้วยค่ะ ไอแท็บสวทช สนับสนุน บริษัทออโทพีเซีย จำกัด พัฒนาสกรูด้านกระดูกสันหลัง ที่ออกแบบเกลียวพิเศษมีความแข็งแรง รวมทั้งยังได้ร่วมกับแพทย์พัฒนาเทคนิคใหม่ ในการผ่าตัด ใส่โลหะ ดามกระดูกสันหลัง ส่วนอกและเอว แบบเปิดแผลเล็ก ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยลดเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอื่น ๆ ได้แก่โลหะยึดในโครงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก ซึ่งฝังอยู่ภายในกระดูกไม่มีส่วนโผล่ยื่นออกมาให้เกิดการระคายเคืองแก่ผิวหนังลดโอกาสในการติดเชื้อและอุปกรณ์ดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยืดได้ ซึ่งช่วยสร้างความแข็งแรง รงให้แก่กระดูกที่หักหรือหลุด และยังเหยียดงอได้ จึงช่วยลดภาวะข้อศอกติดที่มักเกิดกับการรักษาด้วยวิธีดามกระดูก หรือการเข้าเฝือก การพัฒนาโลหะดามกระดูกสันหลังได้เองในประเทศไทย นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ในราคาที่เหมาะสมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย ให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติอีกด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช